คะเราไปดูอีกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนั่นก็คือพระราชบัญญัติกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์จันฝันนิดนึงท่านจะเห็นว่าเขาใช้คำว่าวิทยุ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคำนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในในบริการที่อยู่ในความหมายคำว่าแพร่ภาพและกระจายเสียง เพราะว่าอะไร เพราะว่ากิจการที่เราจะเน้นให้เห็นเสียง ให้ได้ทั้งภาพและเสียง ตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องผ่านคลื่นความถี่วิทยุ มันอาจจะผ่านช่องทางอื่นก็ได้ แต่การใส่คำว่าวิทยุตรงนี้เพราะอะไร เพราะมันร้อยมาจากการเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม อะไรที่ใช้คลื่นความถี่จะต้องกลับมาที่กฎหมายฉบับนี้ก่อน มาขออนุญาตใช้ความคลื่นความถี่ก่อน อ้ออีกอันหนึ่งที่อาจารย์ลืมบอกพวกเราไปนะ ในเอกสารประกอบการบรรยายจะมีการยกตัวอย่างเอาไว้อยู่แล้ว นั่นก็คือ ภายใต้กฎหมายฉบับนี้เรามีการออกกฎกระทรวงนะคะ คิดอะไรคะออกกฎกระทรวงมาทำอะไรคะออกกฎกระทรวงเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่วิทยุนะคะ แล้วก็ ด้วยเหตุนี้ ใครจะจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นอกจากต้องทำการขออนุญาตประกอบกิจการแล้ว ท่านก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถี่วิทยุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ถามว่าแล้วพอเรามีกิจการนี้ระยะแรก โดยอสมทอสมทต้องขอคลื่นความถี่ไหมต้องขอนะคะก็ต้องขอคลื่นความถี่เหมือนกัน แล้วก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายนี้เช่นเดียวกัน แต่อสมทเป็นรัฐวิสาหกิจ ย้อนนิดนึงนะก่อนหน้านี้จริงๆ เราตั้งเป็นบริษัท ถูกไหมคะบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดแต่เราแม้ว่าตั้งเป็นบริษัทแต่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประสบภาวะขาดทุนนะคะก็เลยต้องปิดตัวบริษัทไป แล้วเราก็มีแนวความคิดว่ารูปแบบของรัฐวิสาหกิจน่าจะเหมาะสมกว่านะคะท้ายที่สุดเราก็มาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ ในการให้บริการวิทยุกระจายเสียงวิทยุทัศน์ในนามของรัฐก่อนในระยะแรก แล้วหลังจากนั้นก็มีเอกชนตามเข้ามานะคะนั้นโดยภาพรวมก่อนอาจารย์ขออนุญาตกลับมาทวนโดยภาพรวมเราจะเห็นได้ว่า ทั้งกิจการโทรเลขโทรศัพท์ทั้งกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุทัศน์ ท้ายที่สุดเราก็จะมีรับวิสาหกิจอยู่ 3 หน่วยที่เราเห็นอยู่ คือ ทสท กสทอสมท ตัวย่อทั้ง 3 ปัจจุบันทั้ง 3 หน่วยนี้หน่วยรัฐวิสาหกิจนี้แปลงรูปเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเรียบร้อยละอย่างที่เราเห็น แต่ในอดีตเขารับผิดชอบทำหน้าที่ให้บริการนะคะเป็นผู้ให้บริการ เพราะนั้นในระหว่างที่เขาให้บริการอยู่นะคะตั้งแต่ที่เขาจัดตั้งขึ้นมาองค์การโทรศัพท์ก็ตั้งปี 2497นะการสื่อสารแห่งประเทศไทยก็ 2519 ในเวลาไล่เรียกกันก็จะตั้งอสมทนั่นเอง เพราะนั้นการจัดตั้ง ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 แห่งเนี่ยก็ดำเนินมาจนถึงปี2530 นิด ๆ เราก็เริ่มมีเอกชนเข้ามามากขึ้นนะคะแต่เอกชนเข้ามาโดยวิธีอะไร ถ้าเอกชนจะเข้ามาจันย้อนไปให้ดู จะต้องขออนุญาตนะคะขอถ้าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ขอพรบวิทยุคมนาคมนะคะคลื่นก็ต้องมาขอกรมสุนเลขด้วยนะคะมีค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นด้วย แล้วเมื่อจะทำกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ก็ต้องมาขออนุญาตกรมประชาสัมพันธ์ด้วย เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้สิ่งที่เอกชนพบก็คือว่าการขออนุญาตการใช้คลื่นความถี่นั้นไม่ง่าย คำว่าไม่ง่ายเพราะเราใช้เป็นระบบอนุญาต ซึ่งเรามักจะมีคำจริงๆตัวอย่างชัดอยู่ตรงนี้เลย มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าจะอนุญาตในกรณีไหน และไม่อนุญาตกรณีไหน นั่นก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทำให้เราถูกแรงกดดันจากนานาประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างชาตินะคะที่เขาอยากจะเข้ามาลงทุนในกิจการโทรเลขโทรศัพท์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เขาอยากจะขออนุญาตเขาจะรู้ได้ไงว่าอนุญาตด้วยต้องมีเงื่อนไขอะไร จะต้องเตรียมการอย่างไร เพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาผลักอยู่ในเวทีโลก แล้วก็ขอให้เราเนี่ยพิจารณาปรับปรุงปฏิรูปเรื่องนี้ด้วย ก็คือเรื่องการปรับเปลี่ยนจากการอนุญาตเป็นระบบใบอนุญาตนะคะซึ่งวันนี้เราได้เข้าสู่ระบบใบอนุญาตนะ แล้วก็ที่เราเรียกกันว่าไลเซนซิ่งนั่นนะคะ เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่ง เพราะนั้นท้ายที่สุดในระยะแรกการทำกิจกรรมในเรื่องของโทรเลขโทรศัพท์วิทยุกระจายเสียงวิโทรทัศน์ ก็เลยยังอยู่กับรัฐวิสาหกิจเอกชนเข้ามาก็จะผ่านการขอใช้คลื่นความถี่จากหน่วยงานทั้ง 3 แห่งนี้นะคะแล้วก็แค่มาขออนุญาตใบประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เท่านั้นเองจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพราะนั้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะแรกจนกระทั่งปี 2539 ถามว่าแนวความคิดทั้งหมดพื้นฐานจริง ๆ เราอย่าลืมอ่านตอนในเอกสารประกอบการบรรยายนะคะจุดเริ่มต้นของเราเรามองว่า กิจการโทรคมนาคมทั้งระบบเนี่ยเป็นกิจการที่ต้องควบคุม ตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขาย อันกระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุกแห่งสาธารณชนปี 2471 โดยรัฐมองว่าแม้จะเสียค่าใช้จ่ายเพียงใดก็ตาม ต้องลงทุนเพียงใดก็ตาม รัฐต้องเป็นผู้ทำ แม้ว่าจะขาดทุนก็ตาม แต่แน่นอนถามว่าต้นทุนในการให้บริการคืองบประมาณจะมาจากไหนมาจากภาษีของประชาชนนะคะเพราะนั้นพอสืบเนื่องมาจนถึงปี 2534 ซึ่งเป็นฉบับท้ายๆ ก่อนที่เราจะปฏิรูปขนาดใหญ่เนี่ยนะคะจริงๆ มีฉบับอีก 2 ฉบับต่อจากนี้นะคะแต่อาจารย์ขออนุญาตไม่ได้กล่าวถึง เพราะว่าเป็นการปรับเล็กน้อย เป็นการปรับช่วงที่เรามีเหตุบ้านการเมืองรัฐประหารนั้นเพราะฉะนั้น หลักการไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก นะนั่นเป็นแค่เรื่องการเมือง แต่ว่าในเรื่องของหลักการที่จะให้เอกชนเข้ามาประกอบกิจการโทรคมนาคมในระยะแรกเนี่ยนับจากฉบับพศ2471เนี่ยมาถึง 2534 มีความเปลี่ยนแปลงไหมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะฉบับปี 2534 จะเขียนคำว่า รัฐพึง สนับสนุนให้เอกชนมีบทบาทดูอีกครั้งนะคะถ้าฉบับดั้งเดิม 2471นู่นเลยเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่รัฐ ต้องทำนะคะ พอมาปี2534เราจะเห็นได้ว่า เราเริ่มมีการมองว่าบริการกิจการโทรคมนาคมเป็นหนึ่งหนึ่งกิจการหนึ่งบริการที่รัฐน่าจะให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจได้ แต่เพียงแค่ว่ารัฐพึงสนับสนุนนะซึ่งท่านจะเห็นในในบทต่อไปว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคำว่ารัฐต้องคำเดียวเองนะคะต่างกันมากนี่คือเหตุผลที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ให้ให้กับพวกเราดู เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าตัวบทกฎหมายผิดไม่ได้ ผิดแค่คำเดียวทุกอย่างเปลี่ยนทันที นะคะทีนี้เรามาดู รัฐพึงสนับสนุนให้เอกชนมีบทบาท แล้วรัฐก็ไม่พึงด้วย ไม่พึงคือแปลว่ารัฐจะต้องลดบทบาทอะไรลงไปลดบทบาทในการที่จะต้องไม่พึงประกอบกิจการอันมีลักษณะเป็นธุรกิจ หรือเป็นการแข่งขันกับเอกชน เพราะฉะนั้นอย่างอสมททสท กสทจัดว่าเป็นกิจการของรัฐที่ให้บริการโทรคมนาคม ในห่วงเวลา2534เนี่ยเราเข้าสู่การค้าเสรีบริการนะคะ เราก็เลยถูกกดดันจากนานาประเทศว่ากิจการโทรคมนาคมเป็นหนึ่งอยู่ในบริการที่เราบอกว่าเราจะเปิดเสรีอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นลำดับ มากน้อยอย่างไร เดี๋ยวเราไปดูในบทต่อไปนะคะท่านจะได้เรียนเพิ่มเติมตรงนั้น เพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าท่านจะเต็มใจและแสดงถึงความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีที่เราผูกพันไปในการค้าบริการเสรีเนี่ยนะคะ ในระดับโลกเนี่ย เราก็จำเป็นจะต้องปลดแอกจริงๆ โดยเฉพาะในประเด็นนี้ว่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำมาหากินธุรกิจแข่งขันอยู่กับเอกชน ก็ต้องลดบทบาทลง ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่เราบอกว่าเราควรจะมีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจหรือไม่ นะคะ แล้วบริการกิจการโทรคมนาคมในช่วงห่วงเวลา 2534 เนี่ยถึง 2540 กว่าๆ เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เรียกว่านานาประเทศเนี่ยพบเหมือนกัน พบอะไรเหมือนกัน พบว่า เป็นกิจการที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศในแขนงอื่น ๆ อย่างก้าวกระโดด แล้วก็เป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์หรือความต้องการของสังคม ยกระดับฐานะของสังคมนะคะ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่เราถูกผลักดันว่าเราจะเริ่มให้เอกชนเข้ามามีบทบาท เราเองภาครัฐก็ต้องลดบทบาท ที่จะมาลงแข่งกับเอกชน เพราะรัฐวิสาหกิจทั้ง3แห่งให้สัมปทานกับเอกชน แล้วรัฐวิสาหกิจจึงสมหมวกสองใบใบที่1 คือเป็นผู้ให้บริการ ใบที่ 2 คือเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือบริษัทเอกชนคู่แข่งที่เป็นผู้รับสัมปทานคลื่นความถี่จากจากตนนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็เป็นหัวใจสำคัญนำมาซึ่งการปฏิรูป แล้วก็เป็นประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกิจการโทรคมนาคม ในช่วงท้าย ๆ นะคะ ทั้งนี้ในวรรคสองก็มีการพูดเรื่องรัฐพึงวางมาตรการไม่มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชน ตรงเนี้ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งท่านจะเห็นได้ดีว่าเราไม่ใช้คำว่าแข่งขันทางการค้าเลยเราใช้คำว่าผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจเพราะในยุคนั้นเรายังไม่ได้มีเขาเรียกว่าแอปสอบหรือการนำเรื่องพวกกฎหมายแข่งขันทางการค้า เข้ามาปรับใช้อย่างเต็มที่เท่าไหร่ เพราะรัฐเป็นผู้ทำทั้งหมดนะคะเพราะนั้นต้องเรียกคำว่าเป็น big change เราจะต้องเปลี่ยนขนาดใหญ่นะคะทั้งเรื่องของนโยบาย ตัวกฎเกณฑ์กติกานะคะด้วย ด้วยเพื่อให้สอดรับกับความต้องการ แล้วก็พลวัตทางเทคโนโลยีแต่หัวใจสำคัญคือทางเศรษฐกิจเราได้เข้าไปผูกพันในการค้าโลกนะคะ แล้วก็ในเรื่องของที่โทรคมนาคม เราอยู่ภายใต้ความผูกพันในฐานะรัฐสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เพราะนั้นทั้งหมดนี้คือนโยบายของรัฐแล้วก็กฎหมายในกิจการโทรคมนาคมระยะแรกนะคะ